หอสมุดกลางชั้นนี้ที่เราอยู่ก็คือชั้น7นะคะ เป็นสมาร์ทสเปซนั่นเองค่ะตัวสมาร์ทสเปซนะคะ จะเป็นแหล่งสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะชาวมจพของเรานะคะ ใช้สำหรับการติวหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเอง เรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีบริการอะไรกันบ้างนะคะ เข้ามาเลยห้องแรกที่เราเจอนะคะ ห้อง 701 ห้องนี้นะคะ จะเป็นห้องสำหรับการชมภาพยนตร์นะคะ เป็นห้องสำหรับการ เพิ่มความบันเทิงนะคะ ของนักศึกษาชาวโมจพนะคะ หลังจากการเครียดนะคะ ที่เราเรียนกันมาเยอะแยะเลยนี่นะคะเราก็สามารถเข้ามาชมภาพยนตร์กันได้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาเดินไปดูห้องต่างๆกันดีกว่า ซึ่งบริการของหอสมุดกลางนะคะสมาร์ทสเปซตัวนี้นะคะ ใช้สำหรับการติวหนังสือนะคะ หรือว่าการฝึก สอนฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกระดานให้นะคะ หรือว่าจะมีจอนะคะ ไว้สำหรับการอ่านหนังสือนี่ วันนี้ทุกคนก็กำลังอ่านหนังสือ เตรียมสอบกันใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ อืมซึ่งบริการนี้นะคะ ก็จะมีให้นักศึกษานะคะเขาเข้ามาใช้ได้ะคะ่ะฝั่งนี้ก็จะมีการสามารถไปยืมอุปกรณ์นะคะ ที่จำเป็นได้ เช่นพวก power bank สายชาร์จ อะไรอย่างนี้ มีให้ยืมได้หมดเลยค่ะ เรามาดูนะริงทุกคนกำลังนั่งอ่านหนังสือกันอย่างตั้งใจเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เหมือนห้องประชุมนะคะเราสามารถใช้ประชุมงานหรือว่าอ่านหนังสือ ติวสอบเตรียมสอบก็ได้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบริการเหมือนกันค่ะ เรามาดูห้องนี้ดีกว่า ห้องเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะห้องนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนห้องเรียนนะคะ ซึ่งเรียกว่า นักศึกษานะคะที่วิชาชีพครูอย่างเราเนี่ยมาใช้ฝึกสอนซ้อมฝึกสอนกันบ่อยมากเลยนะคะนี่ห้องนี้ก็จะมีบริการประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะพาเดินเที่ยวชมนะคะ ห้องหอสินะคะ บริการสมาร์ทสเปซจะมีห้องให้มุมอ่านหนังสืออีกนะคะนี่ห้องนี้ สำหรับผู้ประสงค์ที่ต้องการจะยืมหนังสือนะคะ เราสามารถเข้าไปยืมในห้องนี้ได้นะคะ จะเป็นแหล่งเกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะ เกี่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ชั้นเจ็ดนะคะ ยืมหนังสือตรงนี้ห้องบริการสมาร์ทสเปซนะคะก็จะมีที่นั่งนะคะ สำหรับมุ่งต่างๆนะคะ ให้นักศึกษาเนี่ยใช้อ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะ นักศึกษาอย่างเราเนี่ยก็คือแบบช่วงมิดเทอมหรือช่วงสอบไฟแนลเนี่ยก็คือจะมาใช้บริการเยอะมากๆเลยนะคะ อืม ต่อมานะคะเราก็จะไปชมแหล่งชมที่น่าสนใจอื่นๆกันนะคะ